วัสดีค่ะ แม่โอนเองนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง BNK ข่าวเขาเยอะกันอีกรอบนึงดีกว่านะ เพราะว่ารวบรวมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ตกหล่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะ เพราะว่าสวัสดีค่ะ แม่โอนเอง กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอนด้วยนะ ยนะคะที่อยากจะมาแชร์กันก็คือ ขายของให้หน่อยนะคะ ขายของให้หน่อยก็คือวันสุดสัปดาห์นะคะ ตอนนี้เปิดจองแล้วนะคะ จนถึง 25พฤศจิกายนนะคะ ก็ เนี่ย มาแล้ว ใครไปพรีก็พรีนะจ๊ะ นะน้อง และอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้นะคะก็คือมิลินดามิกซ์ออกคลิปมาใหม่อีก 2 คลิปแล้วนะจ๊ะ ไปดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ลองทำข้อนี้สิคิดออกแล้ว ลองนี่ ติวเตอร์ถ้าเปิดจริงเนี่ย น่าจะมีคนไปเรียนเยอะนะคะส่งลูกหลานไปเรียนเยอะนะ ฉันไม่รู้เธอแบกรับ อะไรไว้มากมาย y สำหรับ Mirinda Mix นะคะอีก2เวอร์ชันที่ออกไปนะคะก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะคะ แต่คุณแม่ชอบของเวอร์ไม่ถึงแก๊ปนะไม่ถึงแก๊ปที่เป็นแบบที่เป็นตลกอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบเวอร์ของพี่เชอร์มันตลกดีนะคะที่คุณแม่เคยทำได้นะคะเป็นการโหวตคือ the most 100 most beautiful Asian face of 2019นะคะก็จะรู้ว่า ของ TCCA เชียนั่นเองนะคะ ก็จะรู้ว่าคุณแม่เคยทำคลิปหนึ่งให้ไปช่วยกันโหวตน้องมิวสิกนั่นเองนะคะ ก็ตอนนี้นะคะน้องมิวสิกนะคะอยู่ได้ประกาศผลแล้วเราก็ได้อยู่อันดับที่ 89 นะคะ นั่นเองนะคะ ซึ่งในตอนที่โหวตอะคือโหวต คลิปนะคะใน YouTube หรือว่าใต้คลิปของระบบนะคะ ของจีนนั่นเองอะโวโวอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจำไม่ได้แล้ว นั่นแหละนะคะ ก็เป็นการโหวตแบบนั้นนะ แล้วตอนนี้คนไทยที่ติดนะคะ ที่หนึ่งน่ารักฟุดฟุดนะ โอ้น้องลิซ่าโคตรน่ารักอะ่ะเออโอเค ก็ลิซ่านะคะเป็นที่ที่หนึ่งนะคะยินดีด้วยกับพลังแฟนคลับทุกเครือข่ายนะคะ ที่โหวตของตัวเองแล้วแบบอู้ได้อืมแต่น้องลิซ่าน่ารักจริง โอเคต่อไปเลยนะคะ ข่าวต่อไปเรื่องอะไรกันดีเนาะโอเคก็ข่าวนี้นะคะเกิดไม่ข่าวไม่ใช่ข่าวเป็นกิจกรรมของน้องๆนนี่แหละน่ารักน่ารักนะคะ น้องนิ้งไปเยี่ยมพี่นะคะอ่าพี่ลีนะแล้วก็ออมนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะ ทำให้เราได้ดูไลฟ์น้องนะคะ พร้อมกับการไปเยี่ยมแล้วก็ได้เห็นน้องแบบลงนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้ชื่นใจเนาะอ่าฮะมีหลายคนนะคะที่ เป็นโอตะแถวนั้นแล้วก็บอกว่าเสียใจจังเลยนะไม่ได้ไปเดินถนนอาทิตย์วันนั้นอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปเลยนะคะเราก็จะเห็น M ไม่ใช่ MV สิเป็นทีเซอร์นะการเหมือนกับ Open Open House ของมหาวิทยาลัยนะคะ ก็จะมีรูปที่เห็นแค่นี้ แค่นี้แค่ครึ่งนะคะ จะจมูกไปลงที่ปากนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าอะไรเราก็เห็นเราก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นรูปน้อง ของคนไหนนะคะ น้องชื่ออะไร รู้เลยนะ ใครไม่รู้บ้าง ใครไม่รู้หมีไม่มีใครไม่รู้หรอก รู้หมดแหละแล้วต่อไปเลยนะคะ ก็คือไฮไลท์งานเกรดฟูดนั่นเองนะคะ แม่ก็ตัดไฮไลท์น่ารักน่ารักมาแล้วกันนะคะ ก็ดู กันหลังจากอันนี้เลยนะคะ สองหนึ่งมาแล้ว ขอว้าวตาย กด โอ้สีฟ้าคน เดียวเอทุกคนอย่าหลใจนะติดว้าว แต่ถ้าอยากเจอคนกราวๆก็กดใจนะจ๊ะ ที่เรา BNK48 นะคะทำมาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็ดูว่าแม่โอทำอะไรมา ถ้าเกิดใครมีข่าวอัปเดตหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาก็เม้นมาแล้วมาบอกกันนะคะ จะได้อัปเดตกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันอีกกัน เว้ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันอีกแล้วกันนะจ๊ะว่าแม่จะทำอะไรนะจ๊ะเรื่องอะไรเนาะโอเค วันนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย